มีทฤษฎีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ค่อยๆลืมตาเปิดม่านตาของท่านขึ้น เปิดรับแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่มีแต่ความสุขสว่างสวัยในบุญกุศล อาจารย์ชัดขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ5,141 ท่าน 5,141 บุญบารมี บุญที่สะอาดบุญที่บริสุทธิ์ อาจารย์ชัดขออนุโมทนาสาธุครับ บุญนี้เป็นบุญที่สะอาด เป็นบุญที่บริสุทธิ์กับพวกเราทุกคนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้ตัวท่านเอง ให้จิตให้ใจให้กายวาจาของเรา บุญที่สะอาดเราทำเองเรียบร้อยแล้ว อวยพรตัวเองครับสาธุนะครับ อวยพรว่าฉันเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับ ฉันเป็นคนโชคดี ดวงดี ฉันเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับ อ่าเรียบร้อยอาจารย์ชัดนะครับ อาจารย์ชัดขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อาจารย์ชัดเองก็ อธิษฐานเหมือนกันว่าฉันเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับ เป็นคำอวยพรนะครับ หลายคนบอกว่าอาจารย์สวดมนต์แล้วเนี่ย อวยพรตัวเองแล้วเนี่ยนะความมงคลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรได้สบายใจได้สบายใจ คนไหนทำคนนั้นก็ได้เนาะได้สบายใจ อาจารย์ท่านเองก็สบายใจ สวดมนต์แล้วก็สบายใจไหว้พระแล้วสบายใจนั่งสมาธิแล้วก็สบายใจนะครับเนี่ย ทำเสร็จปุ๊บสบายใจทันทีเลย มีความสุขมีความสบายใจนะครับโล่งใจยินดีนะครับยินดีกับแฟนเพจทุกคนที่ได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันสาธุอนุโมทนาบุญอ่ะพูดกันนิดหนึ่งเนาะพูดกันนิดหนึ่งอาจารย์เคฝากมานะครับสำหรับคนที่ติดตาม อาจารย์ชาอาจารย์เคแล้ว อาจจะไม่ได้เข้ามาดูทุกวันเนาะวันนี้นับได้มีโอกาสเข้ามานะครับแล้วยังไม่ได้ 3 ตัวแดงของอาจารย์ชัด ยังไม่ได้เลขสูตร 2 ตัวของอาจารย์เคนะครับ อาจารย์ชัดขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ขึ้นตัวใหญ่กว่านี้มากไม่ได้นะครับ เพราะว่า เดี๋ยวผิดมาตรฐาน Facebook นะครับผิดกฎมาตรฐานของ Facebook คือเขาไม่ให้ขึ้นเลขไม่ให้ขึ้นโพยไม่ให้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องขึ้นเป็นตัวหนังสือแทนนะครับ ขึ้นเป็นตัวเลขแทนแต่ก็ใหญ่มากไม่ได้นะครับใหญ่มากไม่ได้คือต้องเอาขึ้นไว้ข้างบนแบบเนี้ยนะแฟนเพจก็แคปเอาไว้ก็ได้นะแคปเอาไว้แล้วก็ เอาไว้ดูนะแคปเอาไว้แล้วเอาไว้ดูว่าอาจารย์เคเขาให้เลขไหนบ้างนะครับให้ตัวไหนบ้าง แล้วเลข 3 ตัวแดงที่อาจารย์ชัดให้คือเลขที่ถูกใจเราหรือเปล่านะครับลองดูนะ อาจารย์ชัดงวดนี้ให้เลขแบบนะครับเลขหามเลยเลขหามเลยนะฮะให้เลขหามเลย 868วันนี้ให้ 868 เป็นเลขหามเลยนะครับส่วนเลขสูตร 2 ตัวที่เป็นสีแดงคือเลขเน้นสีเน้น นะครับเลขเน้นสีเน้นแต่สีน้ำเงินที่ไม่ได้เน้นให้นะครับ ก็คือสูตรในสูตร 2 ตัว แต่อาจจะไม่ได้เน้นให้นะครับ ก็ในสูตร 2 ตัวที่อาจารย์เคให้ไว้นะครับ ก็จะมีนะสองตัวก็จะมี86 เหมือนกับ 868อาจารย์ชัดด้วยนะครับ ก็ลองดูนะครับแนวทางที่เราให้ไปนะครับ อย่างที่บอกว่าไม่มีใครรู้ว่า เลขไหนมันจะออกแบบปังๆนะครับไม่ได้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่า เลขนี้จะเป็นเลขที่ที่ใช่หรือเปล่านะครับ ที่ให้คือแนวทางทั้งหมดนะครับ ที่ให้คือแนวทางทั้งหมดนะครับ แต่อย่างที่บอกเนาะเลขสูตรอาจารย์เคเนี่ยเข้าทุกงวดแล้วครับ เลขสูตรอาจารย์เคเนี่ย เลขสูตร 2 ตัวอาจารย์เคเนี่ยเข้าทุกงวดนะครับ เข้า2ตัวทุกงวดนะครับเลขสูตร 2 ตัวเข้าทุกงวดนะอ่า ส่วน 3 ตัวแดงอาจารย์ชัดก็จะมีหลุดบ้างนะหลุดบ้างบางงวดไม่อะไรเงี้ยนะครับได้บ้างหลุดบ้าง แต่เลขทูบเนาะเลขทูบก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันที่ 30 31นะครับสำหรับเลขทูบรอลุ้นกันวันที่ 30 31นะครับสำหรับแฟนเพจที่ติดตามนะครับ แล้วอยากรอเลขทูบนะครับก็เดี๋ยววันที่ 30 31 ก็จะได้เอาภาพนะครับสำหรับเลขทูบที่อาจารย์ชาอาจารย์เคนะครับได้ทำการ จุดเสี่ยงทายนะครับให้แฟนเพจเนาะเอามาให้แฟนเพจได้ดูกันในคืนวันที่ 30กับคืนวันที่ 31นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้แฟนเพจได้ดูกัน สาธุสาธุขอบคุณครับ จงเป็นสุขไปสุขเถิดอ่าอีกหนึ่งคำคำว่าจงไปสุขไปสุขเถิดนี่คือการแผ่เมตตาที่ดีที่สุดเลย ที่ให้คือแนวทางทั้งหมดนะครับ แต่อย่างที่บอกเนาะเลขสูตรอาจารย์เคเนี่ยเข้าทุกงวดแล้วครับ เลขสูตรอาจารย์เคเนี่ยเลขสูตร2ตัวอาจารย์เคเนี่ยเข้าทุกงวดนะครับเข้า 2 ตัวทุกงวดนะครับ เลขสูตร 2 ตัวเข้าทุกงวดนะอ่าส่วน 3 ตัวแดงอาจารย์ชัดก็จะมีหลุดบ้างนะหลุดบ้างบางงวดไม่อะไรเงี้ยนะครับได้บ้างหลุดบ้าง แต่เลขทูบเนาะเลขทูบก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันที่ 30 31 นะครับสำหรับเลขทูบรอลุ้นกันวันที่30 31 นะครับสำหรับแฟนเพจที่ติดตามนะครับแล้ว อยากรอเลขทูบนะครับก็เดี๋ยววันที่ 30 31ก็จะได้เอาภาพนะครับสำหรับเลขทูบที่อาจารย์ชาจันเก้นะครับได้ทำการจุดเสียงทายนะครับให้แฟนเพจเนาะเอามาให้แฟนเพจได้ดูกันในคืนวันที่ 30ก็คือวันที่ 31นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้แฟนเพจได้ดูกันสาธุสาธุขอบคุณครับจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ่าอีกหนึ่งคำคำว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่คือการ แผ่เมตตาที่ดีที่สุดเลยนะครับ หลายคนนะครับสถานการณ์แบบนี้ช่วงสถานการณ์ที่ใจอ่ะที่ใจเราไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่ ใจเราได้ข่าวแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอย่างเงี้ยนะครับ เราก็แผ่เมตตาจงไปสุขไปสุขเถิดแผ่ให้ใครครับแผ่ให้ตัวเองก่อน แผ่ให้ตัวเองก่อนถ้าใจเรามันรู้สึกแบบวิววิวได้เห็นข่าวแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลย แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนนะครับ แผ่เมตตาให้ตัวเองรู้สึกดี รู้สึกสบายใจผ่อนคลายแล้วนะครับ และเราก็เมตตาผู้อื่นด้วยกันนะครับ แผ่เมตตาให้ครั้งหนึ่ง ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ได้เช่นเดียวกัน คนที่เรารักเมตตา คนที่เรารัก และเมตตาเขาเราแผ่เมตตาให้เขาเราจะได้ความรู้สึกที่ดีกลับมานะครับ เราเห็นคนที่เขากำลังเดือดร้อน กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับ เราก็แผ่เมตตาให้เขานะครับ เขาก็เราก็จะได้แบบเหมือนกับว่า รอค่ะโอเคครับ โอเคนะครับอ่ะแผ่เมตตาให้เขาเราได้ความสบายใจกลับมานะครับ แต่ในทางกลับกันอย่างที่อาจารย์ชัดได้บอกแฟนเพจหลาย ๆ ครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆ ครั้งเลยว่า ในทางกลับกันนะครับ ได้ย้ำแฟนเพจบ่อย ๆ ว่า ถ้ามีใครทำให้เราทุกข์เดือดร้อนไม่สบายใจไม่พอใจ หรือทำให้เราเ เจ็บปวดในความรู้สึกนะครับทุกใจอย่างเงี้ยนะครับเวลาอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาต้องอุทิศให้เขาไหมต้องนึกถึงชื่อเขาไหมต้องกวดน้ำ แล้วเอ่ยชื่อเขาไหมอาจารย์ชัดเป็นคนหนึ่งที่เวลาแผ่เมตตาหรือทำบุญเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดจะไม่ไม่ค่อยเน้น ไม่ค่อยเน้น เอ่ยชื่อคนที่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่เอ่ยชื่อเขาเลย เลือกที่จะไม่เอ่ยชื่อนะครับ เลือกที่จะไม่เอ่ยชื่อ เพราะอะไรรู้ไหมครับ หลายคนบอกว่าอาจารย์ก็ต้องทำบุญแผ่เมตตาให้เขาสิต้องแบบทำบุญให้เขากวดน้ำให้เขาอุทิศบุญกุศลให้เขาจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะครับ อาจารย์ชัดเคยได้ปรึกษาเขาหลวงพ่อได้เคยศึกษาเรื่องของการปฏิบัติ หลวงพ่อบอกว่าได้ถ้าใจเราเนี่ยนะถ้าใจเรานิ่งและสงบแล้วก็เป็นสุขจริงจากการเอ่ยชื่อเขา แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์คนที่ทำให้เราไม่สบายใจเนี่ย เมื่อเราเอ่ยชื่อเขาเมื่อไหร่ ใจเราก็จะกลับมาเป็นทุกข์ เราอโหสิได้ไม่ตลอด เราอโหสิได้ไม่ตลอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะที่เราจะนะครับหมดเวรหมดกรรมจากใครเนี่ยเราเอ่ยชื่อตัวเองให้หนักหนกเอ่ยชื่อตัวเองให้เยอะๆนะครับ แล้วให้ชื่อที่เราได้ยินแล้วเราเป็นทุกข์อ่ะชื่อที่เรานึกถึงแล้วเราเป็นทุกข์น่ะให้มันค่อยๆมาลายหายไปจากความรู้สึกของเรา โดยการเอาชื่อเราใส่เข้าไปแทน แผ่เมตตาจงไปสุขไปสุขเถิดทัชวานจิวสุพงษ์จงไปสุขไปสุขเถิดเนี่ยคือการใส่ความเมตตาลงไปในชื่อของชื่อนั้น เมตตาในชื่อนั้นคือใครใครควรเมตตาใครใครสมควรโดนเมตตาคือเรานะครับเราผู้ที่แผ่เมตตานะครับ อาจารย์ชัดก็ทำแบบนี้มาประจำ ทำแบบนี้มาโดยตลอด แล้วใครทำให้เราเป็นทุกข์ปุ๊บเราแผ่เมตตาให้ชื่อเราเป็นหลักนะครับ การหมดเวรหมดกรรมคือเราต้องรู้สึกดีนะครับหมดเวรหมดกรรมคือไม่เป็นทุกข์กับชื่อเขาเนี่ยแหละเราหมดเวรหมดกรรมแน่นอน ถ้าเราเอ่ยชื่อเขาแล้วเรายังเป็นทุกข์อยู่อ่ะนั่นแหละไม่ไม่ไม่มีไม่มีทางหมดเวรหมดกรรมไม่มีทางหมดเวรหมดกรรม ถ้าเราเอ่ยชื่อเขาแล้วเรายังเป็นทุกข์อยู่ เรานึกถึงชื่อเขาแล้วกวดน้ำให้เขาเราใจเรายังไม่สงบ นั่นยังเราเป็นทุกข์อยู่นะยังไม่หมดเวรหมดกรรมครับ ยังไม่หมดเวรหมดกรรมกับเขา แต่ถ้าใดเมื่อใดก็ตาม ที่เรากวดน้ำหรือเราอุทิศบุญกุศลนะครับและใจเราเป็นสุขพอนะครับ เราจะเอ่ยชื่อเขาก็ได้เช่นกันแต่อาจารย์ชัดเลือกที่จะยังไม่เอ่ยชื่อเขาเลย อาจารย์ชัดกวดน้ำเนี่ยจะเอ่ยชื่อแต่คนที่อาจารย์ชัดเนี่ยอยากให้อยากให้บุญกุศลเราเนี่ยไปถึงนะไปถึงเขานะครับอย่างเช่น คนที่เรารักเนี่ยทุก ๆ คนเลยเราจะกวดน้ำอะไรก็แล้ว แต่เราก็จะนึกถึงชื่อ นึกถึงหน้าแผ่เมตตาทุกครั้งจะนึกถึงแต่คนที่เรารัก จะนึกถึงแต่คนที่เรารู้สึกดี จิตใจของเราจะได้ดี คนที่ทำให้เราเกลียด คนที่ทำให้เราทุกข์คนที่ทำให้เราไม่พอใจ หรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราเนี่ยไม่เอ่ยชื่อเขาเลยนะครับ คือเอาง่ายๆครับเขาบอกคนเราให้เราตัดใจใช่ไหมเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราออกมาจากชีวิตใครแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากชีวิตใครแล้วออกมาจากสังคมไหนแล้วเนี่ย ให้เราตัดใจออกจากที่นั่นตัดใจออกจากที่นั่นหมายถึงว่า ไม่ต้องไปคิดถึงแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้ว ไม่ต้องไปห่วงแล้ว ไม่ต้องไปกังวลกับที่นั่นแล้ว ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อไม่ต้องไปนึกถึง ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกังวลที่